ผองหวานขนมผองพักผองหวานขนมแล้วก็เปิดไข่ครับแคมเบลก็เป็นน้ำปลาเอาน้ำปรุงขนมมีสามเบลอะไรครับมีสามเบลครับเขาน้ำถ้าเขาใส่ในขวดครับแล้วก็เอาทอดเติมไว้ของหวาน เปิดไข่น้ำปลาแล้วก็ใส่เล่ากันครับเนาะ สาด้เตาเรียวนะฮะนะ ใส่ยาก็มาใส่สามเบี้ยวนะยาก็ขึ้นเขาเขาเขาแล้วก็แล้วครับเนาะเขาจะได้ไว้เขายา มันเจ็ดวันไหนนะเขาจะได้ตากแดดไว้ไว้นานๆครันเนาะไวเจ็ดวันก็พอถึงเจ็ดวันก็จะแล้วเลยครับปกติใจเนี่ยต้องใส่น้ำอะไรคะเนาะใส่น้ำหนึ่งปุ้งหนึ่งปุ้งในใส่หมอกสองสามจอในก็เลยค่ะเนาะสองสามสองสามจอในก็เลยค่ะทำใจได้ค่ะเนาะ มาเตรียมได้เปิดเกมเง่นในหรักสายมาสองสามตอนนำให้ดวยค่ะนำตาวเขานำแอมก็เครื่องก่อนได้ซื้อแล้วเนาะหาได้